ตัวเองมันนานเหลือเกิน ใครๆเขาก็ยังเมินไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีคู่ครอง เธอมีใครหลายคนไม้ปอง ฉันเองก็ยังคอยมอง แต่ไม่กล้าเหมือนเดิมจะทำฉันได้ถ้าหากรักนี้ไม่บอก ไม่กล่าวแล้วเธอจะรู้ ใจมานานหลายปี ไม่กล้ใกล้เธสักที เจอกีครั้งก็ยังเป็น อยู่เช่นเคย คุยกับตัวเอง ทำไมต้องกลัว เจอที่ไรใจมันเต้นรัว ทั้งที่บอกกับตัวเองอยู่เรื่อยมาว่า ถ้หากรนี้ ไม่บอก ไม่กล่าว bon, mais pour mes clowns.